สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Easy How นะครับช่องที่จะมีการสอน How to ต่างๆ นะครับการทำของของเล่นแบบง่าย ๆ การทำกันปลา นะครับการแล้วก็จะมีการรีวิวกันปลาให้ให้ทุกท่านได้ชมกันสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นการสาธิตการวิธีการทำกันปลาอย่างหนึ่งก็คือการติดดีคอนะครับ วันนี้นะครับก็จะมีทั้งดีคอน้ำนะครับ แล้วก็ดีคอแบบ ขูดนะครับดีคอน้ำก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับดีคอน้ำนะครับดีคอน้ำชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับเป็นดีคอน้ำนะครับก็จะต้องใช้น้ำในการช่วยในการแปะนะครับ ส่วนทีคอแบบขูดก็ชื่อก็บอกเหมือนกันครับ ก็เป็นดีคอที่เราแปะบนชิ้นงานลงไป แล้วก็ขูดเพื่อให้ตัวดีคอเนี่ยติดบนชิ้นงานนะครับ อันดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นสาธิตการติดดีคอน้ำนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดดีคอน้ำนะครับอย่างแรกเลยนะครับ แน่นอนครับ เป็นดีคอน้ำก็ต้องมีน้ำนะครับผมก็ใส่ถ้วยเล็กๆ แบบนี้นะครับ ก้นไม่ต้องลึกมากนะครับอันดับต่อไปก็เป็นอาร์ตไนฟ์นะครับ ที่ใช้ในการตัดดีคออมาครับแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับที่บางท่านอาจจะใช้เป็นไม้บรรทัด หรือไม้โปร่งก็ได้นะครับ แต่ผมจะใช้ใช้เป็นตัวเดินลายนะครับ ซึ่งเป็นโลหะนะครับ เพราะถ้าเกิดใช้ไม้บรรทัดหรือไม้โปรเนี่ยอาจจะอาร์ตไนท์เนี่ยเวลาเราตัดเนี่ยอาจจะเข้าไปโดนเนื้อพลาสติกของไม้บรรทัดได้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นปากคีบนะครับ ที่ใช้ในการคีบคีคอแล้วก็นำไปจุ่มน้ำนะครับ สุดท้ายนะครับก็จะเป็นคัตเติลบัตนะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นปลายแหลมนะครับ ด้านหนึ่งแล้วก็ปลายทู่อีกด้านหนึ่งนะครับปลายแหลมข้อดีของมันก็คือเราจะใช้ในการ เลื่อนนะครับเลื่อนดิคอร์ที่เราจุ่มน้ำแล้วเนี่ยเลื่อนมาบนชิ้นงานนะครับปลายแหลมก็คือเราจะมันก็สามารถที่จะเลื่อนพวกดีคอร์ที่ชิ้นเล็ก ๆ ได้นะครับถ้าเกิดเราใช้เป็นด้านนี้ถ้าเกิดเป็นดีคอร์ชิ้นเล็กๆ ก็อาจจะเลื่อนลำบากนิดหนึ่งนะครับครับ อันดับแรกเลยนะครับ เราก็ทำการตัดดีคอร์ที่เราต้องการออกมานะครับ โดยใช้อาร์ตไนท์นะครับ ครับหลังจากเราตัดรีคอลน้ำออกมาแล้วนะครับ ก็ใช้ปากคีบนะครับคีบเสร็จแล้วนะครับก็นำไปจุ่มในน้ำนะครับ ประมาณ 10 ถึง 15 วินาทีนะครับ ก็จุ่มเข้าไปเลยนะครับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับก็ประมาณ 10 ถึง 15 วินะครับ แล้วก็ที่นะครับขึ้นมา ไม่ควรจุ่มน้ำนานเกินไปนะครับ ไม่เช่นนั้นนะครับตัวดีคอเนี่ยก็จะหลุดลอยออกมาจากกระดาษเลยนะครับ แล้วก็กาวที่ติดอยู่บนดีคอน้ำเนี่ยก็จะอาจจะละลายนะครับละลาย แล้วก็ไม่สามารถที่ที่เราไปติดในบนชิ้นงานแล้วเนี่ย การเกาะของดีคอก็จะไม่ดีเท่ามีกาวเยอะๆนะครับ ตอนนี้ก็ จะเริ่มทำการติดนะครับ ก็ใช้คัตเติลบัตนะครับในการนะครับเขี่ยดีคอลงไปนะครับ ก็เอาดีคอลนะครับ เอาปากคีบคีบดีคอลมานะครับ มาใกล้ๆชิ้นงานนะครับที่เราจะติดนะครับ แล้วก็วางนะครับ แล้วก็ใช้คัตเติลบัตนะครับค่อยๆเขี่ยลากมันลงไปบนดีคอที่เราจะติดนะครับ นี้ท่านจะเห็นใช่ไหมครับว่าน้ำมันจะเยิ้มใช่ไหมครับ เราก็ใช้คันลบัตรเหมือนกันครับ การดูดน้ำออกมา แล้วก็ค่อยๆเขี่ยนะครับ เขี่ยตั้งให้เข้าที่นะครับ ตั้งให้เข้าที่ให้อยู่ในจุดที่เราต้องการนะครับ ไม่เอียงนะครับ ไม่เป๋ไปซ้าย ไม่เป๋ไปขวา ก็เท่าที่ท่านต้องการนะครับคิดว่าตรงไหนสวยแล้วก็โอเคเอาแค่นั้น จากนั้นนะครับก็ใช้คัตเติลบัตนะครับในการอีกอันหนึ่งนะครับ คัตเตอร์บัตอีกอันหนึ่งที่แห้งๆหน่อยนะครับคนละตัวกับที่ใช้ในการวางนะครับไม่งั้นเพราะตัวเมื่อกี้ก็คือจะชื้นไปแล้วใช้คัตเตอร์บัตอันหนึ่งนะครับที่แห้งกว่านะครับ ในการรีดน้ำนะครับ โดยวางจากริมหนึ่งนะครับ แล้วก็หมุนครับไปริมอีกด้านหนึ่งนะครับ การทำเช่นนี้นะครับจะทำให้ดีคอร์นะครับไม่ไม่เคลื่อนที่ไปเท่าไหร่นะครับ มีการเคลื่อนที่น้อยนะครับ ค่อยหมุนนะครับถนัดด้านไหนนะครับ ถนัดด้านที่เป็นพัตเตอร์บัตแหลม หรือว่าจะถนัดด้านที่เป็นพัตเตอร์บัตธรรมดาก็แล้วแต่ท่านนะครับ ลองดูว่าท่านถนัดด้านไหนมากกว่ากันสำหรับผมนะครับจะใช้คัตเตอร์บัตแหลมนะครับในการรีดก่อนเพราะว่าตรงนี้ถ้า้อเราเอียงนิดนึงเนี่ยมันก็จะเรียบนะครับ เรียบมากกว่า เป็นเส้นตรงขนานไปกับชิ้นงานมากกว่านะครับหลังจากนั้นแล้วค่อยใช้ ก็เป็นบัตรกลมๆครับรีดอีกทีเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเก็บเด็ขอน้ำครับต่อไปเป็นการติดดีคอน้ำนะครับ ในส่วนที่เป็นมุมเป็นสันหรือเป็นร่องนะครับ ถ้าเกิดเราติดดิคอไปตามปกติเนี่ยดิคอก็จะไม่ย่นนะครับหรือไม่พับ ลงไปตามร่องเท่าที่ต้องการบางทีเราเราจับมันพับลงไปนะครับ มันก็จะกระเด้งกลับขึ้นมานะครับ วิธีการก็คือจะมีตัวเข้ามาช่วยนะครับเป็นตัวนี้นะครับ น้ำยา Mr. Mark Softer นะครับ น้ำยาตัวนี้นะครับที่จะเข้ามาช่วยในการทำให้ดีคอนั้นนิ่มลงนะครับ ลังจากที่เราติดดีคอเสร็จแล้วนะครับ ตรงส่วนที่เป็นมุมเป็นสันนะฮะสังเกตนะครับว่าจะมีส่วนของดีคอที่เลยออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็เลยออกมาทางด้านนี้นิดหนึ่งนะครับ บางครั้งเนี่ยบางทีเรากดให้มันแนบลงไปนะครับ มันก็ไม่ไม่แนบลงไปตามที่ที่มือเราที่มือเรากดนะครับ ก็ต้องใช้น้ำยาช่วยนะครับเป็นน้ำยาตัว ตัวนี้นะครับมาร์คซอฟเตอร์นี่นะครับในการช่วยนะครับ น้ำยาไม่ต้องใช้เยอะนะครับก็เอาออกมานะครับ มันก็จะมีตัวปลายเป็นผู้กันอยู่แล้วนะครับปาดสักหน่อยนะครับอย่างเยอะนะครับให้มันเหลือนิดเดียวก็พอครับ ในงั้นถ้าเกเราใส่เยอะไปแล้วเนี่ยตัวมาสซอฟเตอร์เนี่ยมันจะทำให้ดีคอนิ่มบางครั้งคับนิ่มไปก็ทำให้ขาดเลยนะครับ ไม่ต้องเยอะนะครับ แล้วก็รอสักสักพักหนึ่งนะครับรอสักครู่หนึ่งครับเห็นไหมครับมันจะนิ่มแล้วก็พับอันนี้พับลงไปเองนะครับมันจะนิ่มแล้วเนี่ยเราก็ค่อย ๆรีดมันนะครับ รีดมันให้แนบกับชิ้นงานนะครับในส่วนที่เป็นกล้องตรงด้านนี้เหมือนกันนะครับ ข้อดีของคัตเตอร์บัตไฟแหลมก็ช่วยตรงนี้ด้วยครับเช่นในการแย่เข้าไปในร่องที่เล็กนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเยอะเกินไปก็เหมือนเดิมครับทำเหมือนตอนเรากินกินคอน้ำนะครับ ใช้คัตเตร์บัตกริ้งนะครับ ในการรีดน้ำออกแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับ